นานๆทีจะแวะมาเล่นนะเกมนี้นะ ช่วงนี้ก็มาแวะเล่นเกมแปลกๆ กันบ้างดีกว่า เล่นแต่เกมเดิมๆมันเบื่อไะเ่นะ มามาลองดูว่าเกมแปลกๆมันจะแตกให้เราหรือเปล่าขอจำจำอู้ยนี่มาถึงก็เข้าสเก็ตเตอร์ไปเลยว่ะมาถึงก็เข้าฟรีเลยว่ะเอากลางๆแล้วกันนะไม่เอากลางๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสปินเยอะเกินมันก็ไม่แต่ว่าตัวคูณมันไม่ได้ เดี๋ยวสปินน้อยเกินมันก็ไม่แตกให้กูอีกกลางๆแหละดีสุดละเชื่อผม ดอกแรกไป 56 บาทวะได้อยู่ เออสวยงามครับผมคูณสามไปแล้วไงต่อ ขอหลายๆขอหลายๆไปคูณ20เดี๋ยวได้ไหมอีเราวายเข้าการันตีกันตามเลยสวยงามเลยแล้วไปยังไงต่อดี โอ้โหหลายๆเน่อยดเพื่อนขอหลายๆขอหลายๆหน่อย สวยหู เต็มกราไปดอกนี้ แล้วไปยังไงกัน ต่อคูณหกคูณหกไหลซะด้วยแจ่มแมวครับผมเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดีกว่าที่กูต้องการนะก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตนะเมื่อนะก้อนแรกไปเมกาไป216บาทโอเคเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ โจนสลัสาวเรื่องว่ะ ขอโยกไปคูณ20เลยได้ไหมคูณ20 จะแตกให้กูยวะเนี่ย เหลืออีกสองสปินสุดท้ายครับผมว่าไงวายเข้าสวยไปไงต่อ คูณ9คูณ9ไหลต่อซะด้วยเช็ดโคกอาวาคูณ20โอ้โหคูณ 20 ไม่มาเสียดายเพื่อน นิดเดียวนิดเดียวสปินสุดท้ายแล้ว สปินสุดท้ายก็การันตีกันแตกอยู่แล้วจังหวะนี้ไปยังไงกันต่อดี โอ้โหขอไหลๆไม่ได้หรอวะ แต่ไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่นะเพื่อนนะแต่ไป409บาทนะผมถือว่าแจ่มถือว่าแหลมอยู่นะไปขออย่าไปลองเบ็ดสิบสักนิดนึงแล้วกันขำขำขำประหาที่ต้องหสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ผมบดไว้ได้เลยนะครับผมจะไป ลองเบ็ดสิบขำๆกันสักนิดสักหน่อยนะเพื่อนนะเบ็ดยี่เลยกันมา ลองดูลองดูสักสิบสปินเมื่อขำๆ ไหนไหเบนยี่ว่าไงไหลหรือเปล่าไหลซะด้วยงั้นเราไปยังไงกันต่อดีคูณ 3 คูณ 3 มันแตกต่อวะเช็ดเคเอาเรื่องว่ะเมื่อนโอ้โหเบนยี่ขำๆยังไม่แตกเอาเรื่องนะสามร้อยกว่าบาทเช็ดเคโคตึงโคตึงโอ้โหเอาเรื่องว่ะแล้วดูมันไหลแล้วดูมันไหลแล้วดูมันไหลดิโอ้โหเช็ดเคแตกแตกแพงนะเกมนี้ถือว่าแตกแพงอยู่นะมันนะแต่นิดเดียวไป200แล้วอะแต่ก็เบนยี่นะ อว่าคุ้มเลยมันถือว่าอุ้ยสเกตเตอร์สองตัวคอยตัวอืมหนูจะได้สปีสปินอีกสักรอบหนึ่งโอเควันนี้ก็ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะเพื่อนนะและถ้าใครอยากตามมาเล่นนะครับสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ฝั่งได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะเพื่อนนะจัดไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบายเพื่อนสวัสดีครับ